วันนี้เรื่องที่พี่หม่อมฝากไว้ สุขาหลอนเฮ้ยใช่ไปนั่ง ไปนั่งขี้แล้วเจอผีอ่ะพี่ มันก็ไม่เชิงอ่ะ ไม่ถึงกับอึกหรอกมันก็แค่เอ่อกิดเบา แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ได้เกิดกับตัวพี่หม่อม มันเกิดกับเพื่อนพี่หม่อมแต่พี่ หม่อมไปอยู่ในเหตุการณ์อ๋ออยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยพี่ถูกต้องเอาเอาเอาเข้าไปอยู่ในการเอาเอาเอาน่าสนใจน่าสนใจใช่ไหม กับสวัสดีน้องวีและแฟนๆรายการ The Ghost Story อย่างเป็นทางการนะครับครับก่อนที่จะเล่าเรื่องราวไปนทำเนียมของพี่หม่อมหรือพี่หม่อมก็ต้องกราบขอขมาดวงวิญญาณและผู้วายชนทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตรงนี้ เพื่อขอนำเรื่องราวของอาจารย์ใหญ่เนี่ย มาเล่าตีแผ่กับแฟนๆรายการเพื่อเป็นข้อคิดเอทยาทานหรือจะเป็นความบันเทิงใด ๆ ก็สุดแล้วแต่ ขอเกินกับเรื่องนี้นิดหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตพี่หม่อมที่ได้เข้าสู่วงการนักเล่า เรื่องนี้ย้อนกลับไปโอ้โหช่วงประมาณเกือบเกือบสามสิบปีก่อนยี่สิบเจ็ดปีได้ อืสมัยก่อนเนี่ย มันยังไม่มีรายการผีผีแบบแบบเราที่มานั่งเล่ากันผ่านโซเชียลเห็นหน้าเห็นตาแบบเนี้ย ด้วยความที่เราเนี่ย เป็นคนที่เพื่อนชอบให้เล่าเรื่องลี้ลับในวงเล่าในวงอะไรต่างๆอ่ะ ที่มันมีโอกาสเนี่ย อืเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ไอสิ่งที่เขาล่อตา ล่อใจในรายการผี รายการหนึ่งเมื่อประมาณเกือบ 30 ปีที่แล้วน่าจะเป็นสมัยช็อกจำไม่ผิดอ๋อนะรายการพี่ป๋องสมัยช็อกผมจำได้หมุนขึ้นเอา ใช่ แล้ว แล้วรางวัลเนี่ย มันคือซีดีวอล์กแมนซึ่งสมัยนั้นมันเป็นหมื่นวิวอล์กแมนแต่ก่อนใครถือโคตรเท่เลยนะพี่ ถูกต้องครับ ใส่ที่หซีมอมดีเนี่ยอ้กลมๆเน็บข้างเอวโอ้โหถูกนี่คือสิ่งที่ล่อตาล่อใจ แล้วพี่หม่อมทํทำอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยก็คือเป็นนักร้องเล่นดนตรีอยู่ในย่านนั้นครับ แล้วก็อยากได้ไอ้ตรงเนี้ยมาแกะเพลงมาฟังมันเท่อก็เลยโทรเข้าไปเล่าผลปรากฏว่าเรื่องราวสุขาหลอนเนี่ยได้รับบรรจุเข้า ชนะเลิศในรอบรายเดือนแล้วก็เข้าแข่งในรายปี จนได้ซีดีวอล์กแมนมาหนึ่งเครื่องสรุปไอ้วอล์กแมนตัวนั้นอยู่กับพี่แหละครับใช่ครับผมโอ้โหแล้วก็ แล้วก็เขาก็จะเอาเรื่องเราเนี่ยไปบรรจุในโทรศัพท์แล้วให้กดโทรเข้าไปหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์แล้วเอาดาวใส่ในเรื่องเราอา่สมัยก่อน ครับ ตั้งแต่บัดนั้นมาก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่หม่อมที่เข้าสู่วงการ การเล่าเรื่องผีตามรายการต่างๆนะฮะนี่คือเรื่องแรกที่ทำให้คนได้รู้จักคุณหม่อมย่อยๆ ถูกต้อง ถูกต้องครับ ถูกต้องครับ หม่อมย่อยๆ หม่อมสองย่อยสามแบบเขาเรียกกันไปต่างๆนะครับ ยี่สิบกว่าปีก่อนในตอนนั้นเนี่ย ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยพี่หม่อมคงประกอบอาชีพร้องเพลงเล่นดนตรีอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ ในเขตย่านลาดกระบังนั่นแหละครับ ครับ แล้วในคืนวันที่เกิดเหตุ วันนั้นพี่หม่อมก็ไปทำงานที่คอฟฟี่ช็อปหรือคาเฟ่แห่งนั้นตามปกติที่ที่พี่หม่อมทำงานอยู่แล้ว และไอสถานที่ที่พี่หม่อมทำงานเนี่ยมันจะเข้าสองทุ่มก็เลิกประมาณตีสองเป็นประจำของทุกคืนครับ วันนั้นเราเดินทางไปทำงานกันตามปกติครับไม่มีอะไร แต่จู่ๆในขณะทำงานในวันนั้น ช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มได้รับการแจ้งจาก ทางเจ้าของร้านว่า คืนนี้ร้านมีเหตุจำเป็นที่จะต้องปิดสี่ทุ่มฮะเพิ่งเปิด ถูกต้องครับเพิ่งเปิดตอนสองทุ่มแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปิดตอนสี่ทุ่มโดยทางเจ้าของร้านให้เหตุผลว่าเขาได้ โทรศัพท์ทางไกล จากอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นว่าญาติผู้ใหญ่ที่เขารักและเขารบล้มป่วย อาการสุดกระทันหัน จึงอยากให้ญาติเนี่ย รีบกลับไปดูใจเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วในตอนนั้นเนี่ย ทางเจ้าของร้านมีความจำเป็นที่จะต้องรีบเดินทางกลับในคืนวันนั้น แต่ทำไมถึงกับต้องปิดร้านเหตุเพราะว่า เด็กที่อยู่ในร้านตั้งแต่เด็กเสิร์ฟ ในครัวยันเด็กรับรถเด็กห้องน้ำเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นญาติของเจ้าของร้านทั้งนั้นเลย อืม เพราะทางเจ้าของร้านเขาก็ดึงแบบว่าญาติญาติกันมาช่วยทำงานที่คาเฟ่แห่งนั้นนะฮะครับ แล้วเวลาจะกลับไปดูใจเพราะญาติผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนสำคัญก็ต้องไปกันหมดเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นบุคลากรในร้านนี่คือ ญาติเจ้าของร้านทั้งนั้นเลยครับ ทางร้านคิดว่าบุคลากรมันไม่เพียงพอเปิดต่อไปก็คงจะดำเนินการต่อไปไม่ได้จึงขอปิดร้านเลยดีกว่า อืสรุปวันนั้นร้านต้องปิดสี่ทุ่ม ทางพี่หม่อมก็เลยคุยกับน้องๆนนักร้องที่สนิทกันอยู่ในร้าน คือไอ้คอฟฟี่ช็อปคาเฟ่เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีแต่ผู้หญิงอ่ะผู้ชายมันน้อยครับ ตอนนั้นเนี่ย ไอ้น้องๆ ไอ้กลุ่มที่เราค่อนข้างที่จะไปไหนด้วยกันบ่อยดื่มด้วยกันบ่อย จะเป็นผู้หญิงล้วนๆเลยหกคนที่สนิทกับพี่หม่อมจึงได้มีการนั่งคุยกันว่าเฮ้ยเอาไงดีอ่ะร้านปิดไว้สี่ทุ่มเราจะทำอะไรต่อดีจะกลับบ้านเหรอโอกาสแบบนี้หายากเราไปหาดื่มนอกสถานที่กันนะครับ ก็คุยกันอย่างเนี้ยนะ ตอนนั้นเนี่ยอ่ะก็ตกลงกันว่าจะไปไหนดีล่ะ ถ้าจะไปดื่มนอกสถานที่ ก็นั่งนึกกันไปนึกกันมานึกขึ้นได้ มีร้านร้านหนึ่ง ที่เขาเปิดใหม่แล้วอยู่ไม่ไกลจากร้านที่เราทำงานมาก อืมีหนำซ้ำเจ้าของร้านนั้นนะไม่ใช่ใครอื่นเจ้าของร้านนั้นคือแขกที่เคยมาใช้บริการร้านเราและสนิทกันมาก อืมเขาเคยมาเที่ยวที่ร้านเรา แล้วคราวเนี้ยเขาไปได้ที่มรดก เขาเป็นคนชอบดื่มชอบเที่ยวอยู่แล้ว เขาก็เลยเปิดสวนอาหารเองซะเลย อืมตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ย ร้านพี่คนนั้นไงที่เขาเป็นลูกค้าเราที่สนิทกับเราอะ่ะเขาว่าอยากให้เราไปหาหลายครั้งแล้วเราไม่ได้ไปสักทีลองไปดูไหมซึ่งตัวพวกเราเนี่ยยังไม่เคยไปที่ร้านของพี่คนนี้เลยนะครับ ซึ่งพี่คนเนี้ยพี่หม่อมขอใช้ชื่อสมมุติว่าพี่ชาติครับ ตัวพวกเราเนี่ยทุกคนยังไม่เคยไปร้านของพี่ชาติเลยแม้พี่ชาติจะเชื้อเชิญบ่อยครั้ง เพราะเราไม่มีเวลาเขาก็ทำกลางคืนเราก็กลางคืน แล้วไอ้สวนอาหารของพิชาตินจะไปเปิดอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับวัดแห่งหนึ่ง สมัครไปก่อนเนี่ย เรื่องของการเปิดร้านอาหารในชุมชนค่อนข้างจะยากน้องวีคุณผู้ฟังครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเเขาค่อนข้างที่จะร้องเรียนเรื่องของเสียงกันบ่อย อืมแล้วไอ้ที่มรดกที่พิชาติไปได้เนี่ย มันก็อยู่ไม่ห่างจากวัดแห่งหนึ่งในย่านนั้น แล้วที่สำคัญตอนนั้นบุคลากรทางด้านหน้าเวทีที่ให้ความบันเทิงของพิชาติเนี่ยมีอยู่กระจ้อยร้อยสองสามคน อาจจะด้วยที่แกไปเปิดในที่ค่อนข้างเตี่ยวและเงียบจึง ไม่มีใครอยากไปทำงานเพราะกลางคืนอ่ะ เขาจะเดินทางทั้งไปและกลับมันน่ากลัวไม่สะดวกเส้นทางมันเปลี่ยว ซึ่งพี่ชาติก็เคยบอกกับพวกเราว่าเฮ้ยแวะไปช่วยที่ร้านหน่อยดิไปช่วยหน้าเวทีหน่อยเดี๋ยวเขาให้พิเศษครับ เราก็ยังไม่เคยไปตอนนั้นพี่หม่อมและนักร้องผู้หญิงอีกหกคนก็เลยตกลงกันว่า ไปร้านพิชาติดีแหละ ไม่ไกลดี จะได้ไปร้องเพลงหาค่าติ๊กค่าพวงมาลัยเป็นค่าอาหารอันจ่ายในโต๊ะของเราด้วยครับ การเดินทางจากร้านพี่หม่อมไปสู่ร้านพี่ชาติ ใช้เวลาไม่เกินสิบห้านาทีหรอกครับ ไม่ไกลมาก จากถนนใหญ่เข้าไปในซอยไม่ไกลมากก็ถึงร้านพี่ชาตินะแต่ด้วยความที่สมัยยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีก่อน เส้นทางเส้นนั้นเนี่ย มันค่อนข้างที่จะทุรกันดารทางมันไม่ดี เหมือนดาวอังคารเลยตะปุ่มตะปำเป็น เออเขาเรียกดินแดงอะ่ะ ที่สำคัญไฟทางนี่แทบจะไม่มีเลยนะ ตอนนั้นพี่หม่อมก็ใช้ยานพาหนะเป็นรถกระบะเล็กก็คือมาสด้าแฟมิเลียคันหนึ่งนะที่เอาไปทำมาทุกคนก็ใช้รถพี่หม่อมเดินทางไปร้านพิชาติ ตอนนั้นเดินทางรวมกันไปทั้งหมด 7 คนก็คือนักร้องผู้หญิงที่เป็นเพื่อนพี่หม่อมหกคน รุ่นน้องอนะ แล้วตัวพี่หม่อมคนหนึ่งผู้ชายคนเดียว เมื่อไปถึงร้านพิชาติโอ้โห แต่ละคนลงมาจากหลังรถเนี่ยเหมือนชาวต่างชาติเลยหัวแดงหมด เพราะว่ามันผ่านฝุ่นดินแดงอะ่ะถนหนทางมันก็ไม่ดีเมื่อไปพบบรรยากาศร้านที่ตั้งอยู่เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยวห่างกับวัดวัดหนึ่งไม่มาก แต่บรรยากาศมันค่อนข้างดีนะเพราะมันเป็นลักษณะสวนอาหารที่ตั้งอยู่บนน้ำ แต่ละแวกข้าง ๆ มันหักไกลจากบ้านผู้คนพอสมควร จึงเป็นที่สบายใจไม่ต้องมานั่งทนเรื่องของการร้องเรียนเรื่องของเสียง แล้วในขณะที่ไปถึงเนี่ย ก็แปลกใจนะแม้จะเป็นร้านที่เปิดอยู่ในที่เปลี่ยวแต่มีลูกค้าที่ค่อนข้างเกือบเต็มร้านเลยนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนเดียวแถวนั้นแหละน้องบีครับ เขาบอกว่าดีกว่าไปเสี่ยงออกสู่ถนนใหญ่ แล้วไปเจอด่านตั้งตรวจเรื่องเมาต่างๆ ครับ จึงเที่ยวแถวนั้นแหละต้องบอกเรื่องของโลเคชั่นของร้านพิชาติหน่อยว่าบรรยากาศมันสุดยอดแค่ไหน ร้านพิชาติเป็นสวนอาหารที่ตั้งอยู่บนน้ำขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับหน้ากว้างแปดเมตร ลึกห้าเมตร ออกก็เล็กๆนะพี่ใช่ใช่ครับไม่ได้ใหญ่มากอ่าอ่เวทีที่ใช้ให้ความบันเทิงเนี่ยก็หันหน้าออกสู่ถนนที่รถวิ่งเ่ีอ่า เมื่อเรายืนหันหน้าเข้าไปทางร้านพิชาติครับ ขวามือของตัวร้านเราจะพบกับสะพานที่ทอดยาวออกไปประมาณแปดถึงสิบเมตร อืม สะพานนั้นคือสะพานที่ใช้เดินทอดไปยังห้องน้ำห้องน้ำเขาจะสร้างเอาไว้ ข้างนอกเลย ให้ไกลๆหน่อย ให้กลิ่นมันน้อยที่สุดห้องน้ำนั้นจะวางลักษณะแนวขนานกับร้านเลยนะครับ แบ่งเป็นสองฝั่งติดกันชายหญิง ครับ ฝั่งชายเนี่ยหันหน้าเข้าร้านอาหาร อืส่วนฝั่งหญิงเนี่ยจะต้องเดินอ้อม หักมุมไปด้านหลังห้องน้ำชาย อีกมุมหนึ่งอีกฝั่งเลยแหละ ส่วนพื้นที่ก่อนที่มันจะหักเลี้ยวไปยังห้องน้ำหญิงเนี่ย ก็จะเป็นพวกอ่างล้างมือกระจกที่เขาเตรียมไว้ให้เผื่อใครกิจเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้าแต่งตาตามภาษาของคนกลางคืนนะนะครับ แล้วด้านหลังเนี่ย ห้องน้ำหญิงเนี่ย เมื่อมองไปเนี่ย มันจะเป็นเวิ้งป่าตือนเตียนมีบ้านคนอยู่ห่างๆพร้อมด้วยแสงไฟริบๆสีส้มบ้างสีขาวบ้างตอนนั้นเมื่อเราเดินทางไปถึงเราก็เปิดโต๊ะนั่งดื่มนั่งทานโดยมีพิชาติผู้เป็นเจ้าของร้านมาต้อนรับเลยตอนนั้นพิชาติก็พูดขึ้นมาเลยนะเฮ้ย ให้คิดว่าเป็นร้านที่ตัวเองทำงานเลยเต็มที่ เข้าหาแขกขึ้นร้องเพลง มอมมอมจัดคิวให้น้องๆได้เลย เออ เพราะว่าไอ้นักร้องสองสามคนที่มีอยู่ในร้านน่ะ ล้วนแล้วแต่รู้จักสนิทกับพวกเราทั้งนั้นเพราะว่า เป็นนักร้องที่เคยร่วมงานกันมาทั้งนั้น ครับ ตอนนั้นทุกคนพอได้ยินอย่างนี้ก็เริ่มลุยเลยฮะหวังจะหาติปหามาลัยเพื่อจะได้เป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มในการมากินครั้งนี้ กินฟรีอยู่ฟรีในขณะที่คนทุกคนกำลังแยกย้ายไปนะครับ บางคนก็ขึ้นร้องเพลงบางคนก็คุยกับลูกค้ากำลังสนุกอะ่ะ ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนในขณะทุกคนในกลุ่มพวกเรากำลังดื่มกำลังร้องเพลงกำลังสนุกกระจัดกระจายกันไปคนละโต๊ะ ตอนนั้นนะผลปรากฏว่าไอ้โต๊ะที่เราเปิดนั่งอ่ะมีเพียงพี่หม่อมคนเดียวที่นั่งอยู่ในโต๊ะก็เราเป็นผู้ชายอ่ะเราไม่รู้จะไปหาใครอ่ะ อืผู้หญิงเขาก็กระจัดกระจายกันไปหมด ครับ ตอนนั้นเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มที่ไปกับพวกเราอ่ะพี่หม่อมขอใช้ชื่อแทนว่านิดนะฮะนิด ในช่วงเวลานั้นเนี่ย เหมือนเขากำลังปวดจิตเบาเขาอยากไปเข้าห้องน้ำ พี่หมอมเห็นเขาพยายามที่จะเดินชวนเพื่อนๆเฮ้ยไปน้ำเป็นเพื่อนหน่อยไปน้ำเป็นเพื่อนหน่อย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะห้องน้ำเนี่ยอย่างที่พี่หมอมบอกมันต้องเดินทอดข้ามสะพานไปสะพานไม้ข้ามน้ำไปครับ แล้วอ้อมไปเข้าอีกฝั่งแล้วมันก็เปี่ยวอ่ะ ครับ แล้วมันไม่ใช่ถิ่นของนิดเขาเขาก็กลัว นี่ก็จึงรู้สึกว่าอยากจะชวนมีใครไปเป็นเพื่อน ตอนนั้นเนี่ยนิดพยายามที่จะชวนเพื่อน ๆ ไปแต่ทุกคนก็กำลังร้องเพลงกำลังเมาติดแขกก็ได้รับ คำตอบจากเพื่อนๆ ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแขกว่าเฮ้ยนิดรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปด้วยรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปด้วย พอหลายแป๊บเข้า นิดเริ่มไม่ไหว เริ่มปิดแล้วสงสัยคงไม่ไหว นี่ตัดสินใจจะเดินไปคนเดียว ในจังหวะที่เดินผ่านโต๊ะพี่หม่อมไป พี่หม่อมก็มีการแซวหยอกล้อเข้าไปนะเพราะนิดเขาออกอาการมึนเมาแล้วนิดนิดให้พี่หม่อมไปเป็นเพื่อนป่ะเขาก็พูดสวนกลับมาด้วยความเมาล่ะนะอย่าเลยพี่ เดี๋ยวพี่จะตาค้างเปล่าๆอยู่นี่แหละไอเองก็ได้คนเดียวเขามีแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วอ่ะมีความกล้าบวกกับการปวดกิดเบาอย่างรุนแรงนิดจึงตัดสินใจเดินไปคนเดียว พร้อมกับการบ่นพึมพำนะฮะ ไปเองก็ได้วะ ไม่มีใครไปช่วงเวลาที่นิดไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นทุกคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีในร้านอาหารก็กำลังสนุก สนุกกับการดูแลแขกสนุกกับการร้องเพลงสนุกกับการขอติ๊กได้มาอะไรน้องวีคุณผู้ฟังครับ จู่ๆในขณะที่เสียงดนตรีกำลังดังตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มกลับได้ยินเสียงวีดลากยาวที่ดังสนั่นลั่นแทรกผ่านเสียงดนตรีเสียงลำโพงใหญ่ๆมาแบบน่ากลัวมาก ครับ เป็นเสียงวีดแบบสุดเสียงเหมือนคนจะขาดใจและตกใจอะไรมากๆสักอย่าง เออเออเออเออเออครับ ซึ่งเรารู้ทันทีว่าไอเสียงที่แทรกเข้ามา มันไม่ใช่เสียงของซาวเอฟเฟกของดนตรีแน่ที่สำคัญเสียงวีดีต้นเสียงมันดังมาจากทางห้องน้ำ เอาแล้ว โดนแล้วครับ ในตอนนั้นเสียงวีดที่ลากยาวที่มันแทรกเข้ามาเนี่ย มันทำให้ดนตรี และ การร้องเพลงด้านหน้าต้องหยุดชะงักลงเลยนะเออเออความบันเทิงที่สนุกสนาน ต้องหยุดลงตกใจกับเสียงนั้น ตอนนั้นพี่ชาติวิ่งออกมาจากห้องเคาน์เตอร์เลยครับ ครับ ออกมาหาพี่หม่อมเฮ้ยหม่อมหม่อมเป็นไรใครเป็นไรวแล้วมองไปยังต้นเสียงบริเวณห้องน้ำเมื่อมองไปเนี่ยก็พบกับร่างร่างหนึ่งที่นอนกองอยู่กับพื้น ซึ่งกองอยู่ตรงบริเวณ หน้ากระจก อไอ้ที่เขามี ให้มีอ่างล้างมือก่อนที่จะหักเลี้ยวไปห้องน้ำหญิงครับ ขออภัยครับ ครับ พี่ แล้วพี่หม่อมก็รู้ทันทีว่าไอ้ร่างที่นอนกองอยู่ตรงนั้นอ่ะ คือร่างของนิรลักษณะดีเทลการนอนกองของนิกเนี่ยนอนกองอยู่กับพื้น หันเท้ามาทางร้าน ตอนนั้นเมื่อเห็นภาพนั้นตั้งพี่หม่อมและพี่ชาติพร้อมด้วยเพื่อนๆนะครับแท็กเคิร์ โอ้โห แตกคือ รีบวิ่งไปดูอย่างไม่ดีรอ วิ่งกันไปกูกันไปเยอะขนาดนั้นไอ้เราก็กลัวสะพานมันจะถล่มลงมาเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็ต้องห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่ไม่ต้องข้ามไป เมื่อไปถึงเนี่ย สภาพในตอนนั้นเนี่ย โอ้โห น้องวีน่ากลัวพี่หม่อมเห็นนิดอยู่แต่อาการกำลังชักเก่งมือหงิกตาเหลือกขวางปากเบี้ยว หน้านี่แดงแดงแบบชนิด ว่าเลือดฝาดขึ้นเต็มที่ แล้วมีเสียงออกมาจากน้องลักษณะ เฮ้ย เออ ตอนนั้นเมื่อพี่หม่อมและพี่ชาติเห็นอย่างนั้นครับไม่รู้จะทำยังไง ไอ้ความรู้ด้านแพทย์ก็ไม่มี รู้อย่างเดียวคือกลัวน้องเขาจะกัดลิ้นตัวเองขาดก็เอาไอ้ด้ามช้อนสแตนเลสที่เราหาได้ ชาดปากน้องเขาไว้ก่อนอย่างน้อยก็ไม่ให้เขากัดลิ้นกัดช้อนนี่แหละออตอนนั้นพยายามที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่เป็นผลเมื่อดูท่าไม่ดีพี่ชาติผู้เป็นเจ้าของร้านจึงรีบแจ้งรุ่นน้องของตัวแกเนี่ยอที่เป็นพวกมูลนิธิอ่ะและเขามีการตั้งจุดรวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดที่ไม่หมองบอกว่าอยู่ใกล้ๆร้านพิชาติเนี่ยครับ มันมีรถมูลนิธิที่เขารวมอยู่ตรงนั้นแล้วมีแอมบูเลนอะไรด้วยนะอืมอืมอืมอืมอืม พี่ชายก็แจ้งตอนนั้นมูลนิธิแอมบูลนแล้วก็มาถึงปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วทางมูลนิธิก็บอกว่าถ้าไม่ดีนะครับพาส่งโรงพยาบาลดีกว่า น้องเขามีอาการชักเกร็งแบบไม่คลายเลยตาพุกค้างตลอด ครับ แล้วอีกอย่างโรงพยาบาลเนี่ย มันก็อยู่ไม่ไกลออกจากถนนเส้นขูขะของพิชาติไปถึงถนนใหญ่ก็เจอโรงพยาบาลแล้ว ครับ ตอนนั้นเนี่ย เราทำอะไรไม่ถูกบอกตรงๆ ตกใจเราก็ให้น้อง ที่มากับเราเนี่ย สองคนในหกคนเนี่ย นั่งรถแอมบูเลนไปกับนิดก่อนสถานการณ์ตอนนั้นวุ่นวายมากดนตรีการแสดง ต้องหยุดชะงักแขกที่นั่งอยู่แตกตื่น ตกใจกับสภาพที่เห็น ครับ ร่างของนิดอ่ะตอนนั้นเมื่อนิดขึ้นรถแอมบูเลนแล้วมีน้องประกบไปสองคนพี่หม่อมจึงรีบเช็คบินเคลียร์ของเก็บของ จะรีบขับรถตามรถแอมบูเลนตามนิดไปที่โรงพยาบาลทันทีนะฮะด้วยความเป็นห่วงน้อง ตอนนั้นหลังจากเคลียร์อะไรกันเสร็จ ถามถ่ายอะไรกับพี่ชาติไม่มากหรอก ทุกคนเตรียมตัวขึ้นรถพี่หม่อมเพื่อที่จะตามนิดไป ปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาที่ร้านของพี่ชาติ ซึ่งเป็นน้องมูลนิธิที่พานิดไปอะโทรเข้ามา บอกว่าน้องอะไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลอตอนนี้น้องรู้สึกตัวดีแล้ว แต่น้องไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลบอกอยากกลับบ้านอย่างเดียว อืมอาการชักเกรงชีพจรความดันทุกอย่างตอนนี้ดีขึ้นแล้ว แต่น้องไม่อยากเข้าโรงพยาบาลอยากกลับบ้าน ซึ่งบ้านของนิดเนี่ยบอกตรงๆว่ามันอยู่คนละโยชน์คนละตำแหน่งกับโรงพยาบาลเลยนะฮะอ่าอ่าด้วยความที่เราเกรงใจน้องมูลนิธิเขาอะจะให้เขาไปส่งมันก็ไกลกัน ตอนนั้นพี่หม่อมเลยคิดว่าเอางี้ ไหนๆมูลนิธิเขาต้องกลับมาที่จุดรวมตัวตรงหน้าวัดอยู่แล้วรบกวนให้มูลนิธิเอาน้องเขามาส่งที่ร้านพี่ชาติเดี๋ยวพี่หม่อมจะไปส่งนิดเองที่บ้าน อนนั้นมดมูลนิธิก็มีการตีรถกลับมาถึงลานจอดรถด้านข้างของร้านพี่ชาติ นะครับมาส่งนิดพอจอด รถ เสร็จไอเราก็ไปเปิดประตูทันทีเป็นบานสไลด์รถ ตู้ก็พบกับนิดที่นั่งอยู่ในสภาพที่ดูปกติหายใจอะไรดูดี แต่ นิดยังคงมีความ หวาดระแวงและกลัวอยู่ อืตอนนั้นเนี่ย เมื่อเปิดก เมื่อเปิดประตูรถไป พี่หม่อมก็ถามนิดเป็นยังไง เป็นอะไร เองเป็นอะไร ทำไมไม่เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นนิดคงไม่พูดไม่จานะครับ เหมือนกับว่าพอเราเปิดประตู มันเหมือนไประเบิดความกลัวของเขาขึ้นมาอีกครั้งเขาบิหน้าเขาเริ่มแดงขึ้นอีกครั้งครับน้องวีแล้วมีการชำลืองเหลือบมองไปทางห้องน้ำของร้านพิชาติตลอดเวลา เออเออตอนนั้นเราสอบถามนิดเป็นไรไหวไหมไหวไหมตอนนั้นนิดพูดขึ้นมาว่าพี่หม่อง รีบพานิดกลับบ้านเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ นิดอยากออกไปจากที่นี่ไอเราก็เป็นอะไรก็อยากรู้ว่าก็ถามอ่ะนะ ในตอนนั้นเนี่ย เมื่อเรากำลังถามซ้ำประโยคที่สองเป็นอะไรของเองวะไอนิด นิดเขาก็เหลือบมองไปทางห้องน้ำอีก จู่ๆนิดก็มีอาการเหมือนคนตกใจกลัวอะไรสักอย่าง อืเอามือปิดหน้าปิดตาล้อมวีดเสียงดังลั่นขึ้นมาแล้วครับ แล้วหมูบลงไปกับหัวเข่าตัวเอง แล้วพูดว่าไอ้พี่บอมมึงรีบพากูออกไปจากที่นี่กูขอร้องโอ้ยคือเราต้องรีบพามันออกไปจริงๆครับ มันเริ่มไม่นับถึงเราแล้วมันเริ่มมึงกูมาแล้ว คือคนมันกำลังกลัว เหมือนเสียขวัญแล้ว ตอนเนี้ยเออถูกต้องครับ ตอนนั้นพี่หม่อมแล้ว ก็นักร้องสาวๆเนี่ยพานิชประคองขึ้นรถนะไอ้รถกระบะเราก็นั่งหน้าได้ รวมคนละขับแล้วสามคนไอ้คนอื่นก็ขึ้นหลัง พากลับไปยังบ้านพักของนิช คืนนั้นเราตั้งใจว่าเราจะยังไม่กลับบ้านกันจะอยู่เป็นเพื่อนนิดก่อน นั่งดื่มนั่งกินอะไรกันเพราะว่านิดเขายังเสียขวัญอยู่อ่ะแล้วจะได้ถือโอกาสนั้นอ่ะ สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวนิดเมื่อพวกเราเดินทางไปถึงห้องของนิด ตอนนั้นพี่หม่อมแวะเพื่อนๆก็มีการตอบให้ยาดมยาลมยาหมองเขาอะนะครับ แล้วก็ถามว่านิดเป็นไงไหวไหมเฮ้ยเองถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้พี่หม่อมฟังได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นวะ พอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานิดก็ทำหน้าหวาดกลัวแดงขึ้นมาอีกครั้งนะน้องเขาก็พยายามรวบรวมสติแล้วถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังว่า ในช่วงเวลาที่เขาเดินไปเข้าห้องน้ำ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเขาชวนใครใครก็ไม่ไปครับเขาก็เลยตัดสินใจเดินไปคนเดียว ก็ไปเข้าห้องน้ำหญิงที่อยู่ด้านหลัง ติดเว้งป่า มันจะมีอยู่ประมาณสามห้องน้องวีครับ น้องเนี่ยเขาก็เปิดเลือกดูตามภาษาผู้หญิงห้องไหนสะอาดที่สุดก็เข้าห้องนั้นเขาก็เข้าห้องตรงกลางครับ ตอนนั้นเนี่ยในขณะที่นิดกำลังนั่งทำกิจเบานะเมาด้วยมีแอลกอฮอล์ในร่างกายจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องแบบสะอึกสะอื้นโอ้ยครับพร้อมกับเสียงร้องเพลงกล่อมลูกตอนนั้นนิดบอกว่าเสียงเนี่ย มันได้ยินแผ่วๆลอยมา ตรงหน้าห้องน้ำเขาเนี่ย แต่ไม่ถือว่าชัดเจนอะไรมาก เป็นลักษณะเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องเพลง โอ้ยลูกเอ้ยอย่างเงี้ยเออครับ ตอนนั้นด้วยความที่ในร่างกายของลิธิขก็มีแอลกอฮอล์พอสมควรนะฮะเออเออคนมีเหล้าในร่างกายความกล้าบังเกิดความกลัวมันน้อยอ่ะอบอกตรงๆว่า นิด ไม่ได้คิดกลัวเลย และก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเผอด้วยครับ เพราะในชีวิตนิด วันที่เขาว่าง วันที่เขาหยุดจากงานเขาก็จะไปบวชจำศีลอยู่ที่วัด ไปจำวัดเป็นประจำแล้วเขาก็ไม่เคยเจอทั้งเสียงทั้งรูปร่างเกี่ยวกับเรื่องของสายมูดวงวิญญาณอะไรต่าง ๆ สิ่งลี้ลับเนี่ยเขาไม่เคยเจอเลยเขาเลย ไม่เชื่อเรื่องนี้เด็ดขาดครับ ตอนนั้นนิดคิดอย่างเดียว มีคนเพื่อนแกล้งกูเออ นิดคงคิดในใจนะครับนิดถ่ายรอบมาว่าถึงว่าเนี่ยชวนใครมันก็ไม่มา มันต้องรวมหัวกันแกล้งกูแน่ๆตอนนั้นนิดจึงได้มีการขณะขณะนั่งทำกิจอยู่ในห้องน้ำเพราะพอได้ยินเสียงร้องครับ นิดจึงพูดเชิงด่าออกไปนะครับไม่ต้องมาหรอกตอนชวนมาทำเป็นไม่มาวางแผนแกล้งกูกันละสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ออกไปพืจะตบผีหัวทิ่มเลยโอ้ยนินิดเต็มที่เลยเหรอ คาราเบลเลยครับ นิดเดี๋ยวผีผีผีมึงได้ร้องหนักกว่าเดิมแน่อีผีนิดตะโกนออกไปอย่างเงี้ย ครับ ตอนนั้นเมื่อนิดทำกิจเสร็จ เปิดประตูห้องน้ำออกไป ก็มองไปยังรอบๆบริเวณที่เป็นป่าเวิ้งกว้างเออเห็นเพียงบ้านคนลิบลิบตานะะครับแสงสว่างที่ทำให้นิดเห็นได้ก็คือ แสงไฟสีส้มๆ จากห้องน้ำที่มันกระจายออกไป พร้อมกับ แสงจันทร์ที่มันเป็นคืนเดือนหงาย อ่ะทาให้นิดมองเห็นตรงนั้นชัดเจนพอสมควรเลย ตอนนั้นหลังจากนี้ทำกิจเปิดประตูไป ก็พยายามเพ่งมองปรากฏไม่เห็นใคร และได้มีการตะโกนพูดออกไปอีกนะครับ นิด นิดพูดออกไปว่า มึงไม่ต้องมาลบ ไม่ต้องมาแอบ มุกตื้นๆกูไม่กลัวหรอกอีหีหลังจากนิดทำกิจเสร็จเนี่ย ให้นึกภาพนะครับ ออกจากห้องน้ำก็ต้องเลี้ยวขวา ครับ แล้วเพื่อไปหักมุมเลี้ยวขวา หักมุมเลี้ยวขวาเพื่อที่จะล้างมืออะไรอยู่ตรงหน้ากระจก อืแล้วเขาก็จะต้องเดินเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานกลับสุราษฎร์เพราะมันเป็นทางอ้อมม้วนครับ แต่ตอนนั้นน่ะนิดอะเมื่อทำกิจเสร็จแล้วเขายังคงไม่เดินกลับเข้าร้านเขาแวะทำกิจการล้างมือแต่งหน้าทาปากตามภาษาของผู้หญิงกลางคืนน่ะ ครับ ตอนนั้นเนี่ย ในขณะที่นิดมาหยุดอยู่ตรงบริเวณกระจกอ่างล้างมือแต่งหน้าแต่งตานิดบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้เชิงกล่อมลูก ดังมาจากบริเวณที่เดิมตรงหน้าห้องน้ำเขาอีกครั้งหลังจากมันเงียบหายไป แต่คราวเนี้ยไอเสียงร้องไห้เชิงกล่อมลูกนั้นน่ะ มันอยู่ใกล้มากแบบชนิดที่ว่าสิบแปดล้านพิกเซลเลยคือใกล้มากโอ้ยลูก ด้วยความปากค่อย บวกกับแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในร่างกาย ยังไม่ยไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ ใช่ นิดชะโงกหน้าไปดูครับ เพราะว่าเขาอยู่ตรงมุม เขาต้องชะโงกหน้าไปดูหน้าห้องน้ำเขามันเป็นมุมหักเลี้ยวอ่ะเออ พูดด่าทอ คือจะชะโงกหน้าไปดูพร้อมกับพูดด่าทออะไรมันยังไม่ไม่เลิกไม่จบเหรอเมื่อขณะที่นิดกำลังชะโงกหน้าออกไปพร้อมกับพูดด่าทอไอแสงไฟสีส้มๆของห้องน้ำผสมกับแสงเดือน มันไปไปกระทบกับบางสิ่งบางอย่าง ที่มันนั่งพับเพียบกองอยู่กับพื้นป่าเวิร์กกว้างห่างจากหน้าห้องน้ำไปเพียงไม่กี่เมตร ครับ นิดบอกว่าสิ่งที่นั่งอยู่นั่นวัตถุนั้นคือ รูปร่างของมนุษย์ที่เหมือนกับนั่งพับเพียบ ตอนนั้นเนี่ย สภาพนั้นที่นิดเห็น เป็นช่วงเวลาที่ทำให้นิด ขนลุกตั้งแต่เท้าจนฟูฟ่องที่หัวเลยนะมันไม่มีใครลงทุนขนาดนี้หรอก นิดคิดในใจนะครับครับ นิดบอกว่า นิดเมื่อมองเพ่งเข้าไป นิดพบกับร่างหญิงที่กำลังนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นแล้วก็ มีการหออุ้มห่อผ้าขาวที่เหมือน ผู้หญิงอุ้มลูกอะฮะไว้ในอก เออ แล้วก็เหมือนโยกซ้ายโยกขวาเหมือนคนกล่อมลูกแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะ ก้มหน้าจ้องลงไปที่ลูกของเขาตลอดเวลา โดยไม่เงยหน้ามาทางนิดนะครับ ครับพร้อมกับร้องไห้และร้องเพลงกล่อมลูกอย่างที่เขาได้ยินตั้งแต่ทีแรกลูกนิดบอกว่าลักษณะดีเทลของผู้หญิงคนเนี้ย ผมยาวมากแต่ว่ามันเป็นผมยาวที่ค่อนข้างหลอมแหลมอ่ะ แทบจะไม่เหลือเส้นผม มันยาวแต่บางบางจนมองเห็นถึงหนังศีรษะนะครับบางจนยาวจนเห็นถึงหนังศีรษะและลักษณะบุบเปี้ยวแตกไม่เป็นรูปของศีรษะ ครับ แล้วบนศีรษะของผู้หญิงคนเนี้ยที่มีรอยบุบแตกอยู่เนี่ย มันมีทั้งน้ำเลือด น้ำหนองสมองไหล ย้อยลงมาเต็มเลยโอ้ ตอนนั้นนิดเห็นภาพนั้นโอ้โหวิ่งวิ่งเลยครับ รออะไร จะวิ่ง เออเออวิ่งดิเอเออ ไปไปได้แล้วผลปรากฏว่าคำว่าขาแข็งครับ มันมาตกอยู่ที่นิด นิดรู้แล้วว่าขาแข็งเป็นไง นิดวิ่งไม่ออกครับพยายามที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือ ก็ทำไม่ได้ มันอยู่ในลำคงนิดเหมือนโดนสะกดบังคับให้ต้องมองภาพที่เขาไม่อยากมอง ตอนนั้นนิดบอกว่าเขามีอาการ หน้าอกหายใจไม่ออกคนลุกพองไปทั้งตัว ครับ หัวใจนิดเนี่ย เกือบหยุดเต้น เออ แล้วสิ่งที่ทำให้นิดต้องวีดออกมาที่แทรกเสียงระโพงเข้าไปอย่างสุดเสียงอะ่ะเเมื่อร่างนั้น ค่อยๆเงยหน้ามามามองนิดนะครับ นิดบอกว่า ตอนที่ผู้หญิงคนเนี้ยค่อยๆเงยหน้ามองมาที่นิด นิดเห็นดีเทลบนใบหน้า ใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ขาวซีดมีเส้นเลือดเขียวๆแดงๆขอบตาผู้หญิงคนนี้ดำช้ำดวงตาเนี่เหลือกโพลนโต แล้วมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำ ปากเป็นสีดำช้ำคล้ำเลือดไปหมด แล้วจู่ๆใบหน้านั้นอ่ะ ก็เหลือกตาอันขาวโพลนแล้วอ้าปากที่มีสีดำช้ำตะโกนร้องออกมาใส่นิดว่าช่วยด้วย ตอนนั้นนิดโอ้ยเพือกสุดท้ายพลังลมปานที่นิดมีอยู่วีดออกมาให้เต็มที่สุดเสียง ครับ แล้วทุกอย่างมันก็คือตัดดับสลบไปเลยครับ นิดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอีกเลย มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่นิดถูกนำตัวขึ้นรถแอมบูเลนต์ระหว่างทางไปโรงพยาบาลแล้ว นิดยังเล่าให้พี่หม่อมฟังอีกนะครับ น้องวีคุณผู้ฟัง ครับ นิดถามว่าพี่หม่อม พี่หม่อมจำได้ไหมตอนที่รถของเจ้าหน้าที่กลับไปส่งนิดที่ร้านพี่ชาติ แล้วที่นิดร้องไห้เอามือปิดหน้าเพราะอะไรทำไมอ่ะที่หนูบอกว่าให้พี่หม่อมรีบออกพาหนูออกไปจากที่นี่พาออกไปทีนิดบอกว่าตอนนั้นน่ะ ตอนที่เขานั่งอยู่บนรถตู้แอมบูเลนแล้วเราไปเปิดประตูสไลด์ด้านข้างออกมา ด้วยความที่เขาระแวงกับเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งเจอที่ห้องน้ำร้านพิชาติเขาก็เหลือบมองไปไอ้ทางนั้นน่ะตลอดเออเออเออ ปรากฏว่าเมื่อเขาเหลือบมองไปบริเวณมุมที่จะหักไปห้องน้ำนิดก็เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่แอบมองมาด้วยลักษณะหน้าโผล่มาครึ่งเดียวอ่ะโอ้ยดวงตาเหลือกขาวอ้าปากสีดำๆใสแล้วสื่อออกมาให้เขาได้ยินในหูอ่ะช่วยด้วยตอนนั้นเขาบอกว่าเขาช็อกเขากลัวหนังศีรษะเขาตึงเหมือนมันจะปิ ออกจากหัวเขาให้ได้ อืมอืมอืมเขาอยากจะออกจากทุ่งลาเวนเดอร์นั้นให้เร็วที่สุด หลังจากนิถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ทุกอย่างให้พี่หมอมฟังไม่นาน เราก็ได้ยินนะครับข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องร้าน สวนอาหารของพี่ชาติจากพนักงานที่ทำงานอยู่ว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์กับนิดเพียงไม่นานครับ ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ควบควบคุมตัว คนร้ายนะครับ ในคดีฆาตกรรมฆ่าหญิงท้องแก่อืม ซึ่งเป็นการฆาตกรรมจากอีกสถานที่หนึ่งแล้วนำศพมาฝังอำพรางคดี ที่ตรงแถวแถวร้านพิชาติ เออ แล้วจุดที่คนร้ายนำศพไปฝังเนี่ยก็คือตรงป่าเวงกว้างที่อยู่ห่างจากประตูห้องน้ำร้านอาหารพิชาติเพียงไม่กี่เมตร มันคือจุดเดียวกับที่นิดเห็นดวงวิญญาณ นั่งกล่อมลูกพับเพียบอยู่ตรงนั้นแหละครับ โอ้ยครับ และหลังจากที่พวกผู้ต้องหาให้การรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเขาเนี่ย เขาขับเป็นคนขับสิบล้อนะ ล่องส่งของจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่คนขับสิบล้อคนนี้หรือผู้ต้องหาเนี่ย ไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งจนตั้งท้องได้ประมาณสามสี่เดือน แต่ด้วยความที่ผู้ชายอ่ะเขามีครอบครัวแล้ว ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้วอ่ะ เหมือนเขาโดนหลอกอ่ะ ตอนนั้นเนี่ย ทางผู้ต้องหาก็ได้มีการแนะนำให้ผู้หญิงคนนี้ไปเอาลูกออกไปทำแท้งซะแต่ฝ่ายหญิงอ่ะ ไม่ยอม ายหญิงไม่ยอมนะครับแถมผู้หญิงยังข่มขู่ว่า ถ้าไม่รับผิดชอบเขาไม่แต่งงานกับเขาออกหน้าออกตาเขาจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ตอนนั้นด้วยความที่ผู้ชายคนนี้เขามีครอบครัวมีลูกอะ่ะ เขาก็คิดว่าครอบครัวเขาแตกแน่คุยกันไม่ลงรอยไม่ลงตัวจนเกิดมีปากเสียงกัน ครับ ฝ่ายชายให้เหตุผลนะครับผู้ต้องหาให้เหตุผลว่าเขาบันดาลโทสะอ้างว่าถูกฝ่ายหญิงเนี่ย ด่าถึงบุพการีเขาเลยใช้ค้อนเนี่ย ทุบหัวผู้หญิงคนเนี้ยไปสามครั้งโอ้ยโหดร้ายมากททำให้ผู้หญิงคนเนี้ยกระโหลกแตกมันสมองไหลเสียชีวิตทันทีนะครับ แต่ด้วยความที่เขากลัวความผิด จึงนำศพของผู้หญิงท้องคนเนี้ยมาฝังอำพางคดีไว้ตรงเวื้งป่าแถวร้านอาหารพิชาติ ซึ่งตอนนั้นคนร้ายได้บอกว่าในขณะที่เขานำศพนี้ไปฝัง มันยังไม่มีร้านอาหารพิชาติอยู่พิชาติจะไม่ได้ไม่ได้สร้างร้านเลย ยังไม่ได้ปลูกร้านแห่งนี้ขึ้นครับ มื่อเจ้าหน้าที่จับตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ย ก็นำมาชี้จุดที่ฝังอำพรางคดี จึงได้มีการของผู้หญิงคนนี้ ส่งต่อให้ญาตินำนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับน้องวี พี่หม่อมแป๊บหนึ่งในช่วงหลังจากพี่หม่อมครับผม เมื่อกี้ตอนพี่พูดถึงคดีอ่ะ มันมีเสียงหายไปช่วงหนึ่ง เอ่อ เขาเอาร่างไปฝังอะไรยังไงต่อนะพี่ ตอนยังไม่เห็นร้านเลยเออ อะฮะเขาเขาเอาไปฝังตั้งแต่ร้านเนี่ยยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาเลยอะน้องวีครับ แล้วหลังจากที่เขาตัดตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีอะไรแล้วเนี่ยเขาจึงได้มีการขุดศพของหญิงท้องแก่คนเนี้ยครับ ส่งต่อให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลกันต่อไปอและในช่วงหลังจากคืนที่เกิดเหตุกับนิดนะครับ ครับ ตอนนั้นเนี่ย นิดก็ได้มีการมาลางงานกับทางร้านนะฮะ ยังคงไม่ไปทำงานร้องเพลงที่คอฟฟี่ช็อปคาเฟ่แห่งนั้น ครับ ตอนนั้นพวกเราก็ได้มีการไปดูไปเยี่ยมนะครับผลปรากฏว่านิดเขายังมีอาการที่ เออเออกลัวกลัวระแวงแล้วก็พูดจาติดติดกับขัดช้าลงตลอดเวลาครับมีไข้ขึ้นเป็นระยะระยะอ่าแล้วในช่วงเวลาต่อมาที่นิดเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นเนี่ย ก็ได้ข่าวว่านี้ิเนี่ยเขาไปบวชชีพามซึ่งไม่แน่ใจว่าระยะเจ็ดหรือสิบวันนะครับ บวชอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่เขาพบเจอ หลังจากนั้นเนี่ยร้านที่ทำงานของพี่หมอ ก็ได้มีการแจ้งว่านิดมีการโทรมาลาออกจากทางร้านเลยนะฮะซึ่งได้รับคำตอบว่านิดเนี่ย เลิกทำงานกลางคืนไปชั่วชีวิตเลยนะครับ อืและหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นก็ได้ข่าวว่านิดเนี่ยกลับไปทำงาน เป็นสาวโรงงานอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดของเขาครับ ส่วนตัวพวกเราที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ำคืนวันนั้นก็ยังคงทำงานกลางคืนกันอยู่ อ่ะ ครับ การติดต่อหรือการรู้ข่าวข่าวของนิดเนี่ยเพราะมันอยู่คนละที่ละทางก็เริ่มน้อยลงอส่วนร้านของพิชาติหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นพิชาติก็ได้มีการมนพระสงฆ์เนี่ย เข้าไปปัดเป่านะครับ แต่เพียงไม่นานหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นนะถึงแม้นำพระสงฆ์เข้าไปปัดเป่าแล้ว ก็ได้ข่าวว่าร้านพิชาติขายไม่ดีไม่ค่อยมีลูกค้าจึงปิดตัวลงครับ ที่ชาติจึงเปลี่ยนให้สถานที่แห่งนั้นเป็นพื้นที่เช่า ใครจะเช่าทำอะไรก็มาเช่า เออ แต่ก็ได้ข่าวว่าใครไปทำอะไร เพียงไม่นานก็ต้องเลิกลาไป ยอมไป เพราะมันทำอะไรเหมือนกับไม่ขึ้นอ่ะ อืม และในเวลาต่อมาอีกไม่นานพี่หม่อมก็ได้มีการย้ายมาทำงานที่จังหวัดขอนแก่น จึงไม่ได้มีการติดต่อกับนิดรวมทั้งเพื่อน ๆที่อยู่ในเหตุการณ์ และพี่ชาติผู้เป็นเจ้าของร้านอีกเลยนะครับ ครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่หม่อมเข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์กับผู้ที่ประสบพบเจอเรื่องราวพี่หม่อมจึงได้หยิบยกนำเรื่องราวตรงนี้มาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดให้กับน้องวี และก็แฟน ๆ รายการ The Ghost Story ให้ได้รับชมรับฟังกันในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณครับโคตรหนักหน่วงเลยพี่มอมครับมพี่นิดพี่นิดพี่นิดไม่ได้รับรู้เรื่องเลยไอ้เพื่อนยังอยู่ในร้านทุกคนเลย แต่ไอ้ที่อยู่หน้าห้องน้ำเนี่ย มาแบบเต็มคาราเบลเลย ถูกต้องครับน้องวีแล้วประเด็นโดนเต็มๆครับ เออ แล้วคือเต็มเต็มเต็มเต็มไม่พอคือไปออกมาแล้วอ่ะ ยังเข้าใจว่าเพื่อนแอบ แล้วยังด่าอยู่ถูกครับ โอ้เน้นๆเลยนะฮะทีเนี้ย คือต้องต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ผ่านมานานมากแล้วถูกไหมพี่หมอถูกครับนานมากเลยครับ เรื่องคดีความอะไรผมคิดว่าน่าจะไปตามกระบวนการเรียบร้อยหมดแล้วแหละ ครับผมเพราะว่าคนร้ายก็ถูกจับได้แล้วศพก็ถูกขุดขึ้นไปบำเพ็ญกุศลแล้วอย่างก็เป็นเรื่องของคดีความไปพี่หม่อมเลยพยายามที่จะไม่เอ่ยสถานที่ เอาเป็นละแวกละกันเนาะครับ เออ แล้วทีนี้ทีนี้ดีกว่าร้านของพี่คนนี้ก็คือปิดตัวไปเลยใช่ไหมหลังจากนั้นนะพี่อ่าปิดตัวไปเลยครับ แล้วก็มีคนไปเช่าทำอะไรก็ทำไม่ขึ้นเขาก็กลายเป็นที่ลกล้างไป แต่ปัจจุบันนี้อาจจะทำเป็นบ่อปลาหรืออะไรพี่หมอก็ไม่ทราบความเจริญมันเข้าถึงหมดหมดละเทคโนโลยีมันเข้าบทบังหมดแล้ว ในเส้นนั้น เรียกเรียกว่าพี่นิฟนี่คือโดนแจ็คพอตจริงๆ นะแบบเนี้ยผมพูดเลยนะ คนที่เขาอ่ะอย่างอย่างเจ้าของร้านชื่ออะไรพี่ต้นเหรอฮะเอ่อเจ้าของร้านพี่ชาติครับ พี่ชาติ ไปทำร้าน ไปปักเสาทำร้าน เอาคนงาน ไม่รู้กี่คนไปตั้งร้านทำห้องน้ำ ไม่มีใครเจอ ถูกต้องครับพี่นิดไปอีผีรอบเดียว เจอเลย ซึ่งตรงเนี้ยจากการที่นิดเขาได้ไปถามตอนนั้นที่เราได้มีการคุยกันว่าเขาไปถามหลวงพ่อนะซึ่งหลวงพ่อเนี่ย ถ้าให้ข้อคิดกับนิดมาว่า นิดอาจจะวันมีวันขึ้นข้างแรม หรือว่าเป็นช่วงที่ดวงตก หรือเป็นช่วงสมรรถภาพพลังงานตรงกันเขาอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากนิดว่าช่วยเขาด้วยอแต่บุญเขามีมาแค่นั้น เขาไม่สามารถที่จะมาดีๆได้เขาก็ต้องมาในสภาพที่เขาตายอ่ะแล้วเขาโดนผ้าห่อศพตายมาอย่างเงี้ยเขาก็มาสภาพนั้น หัวก็จะเบี้ยวจะบีจะแตกจะโผล่ยังไงก็มาสภาพนั้นทำได้เท่านี้ ถูกต้องครับใจใจใจเขาอาจจะอยากมาให้ดีกว่านี้ให้คนที่เห็นไม่กลัว อยากจะมาให้รู้สึกว่า เออ ฉันมาขอมาขอส่วนบุญฉันมาขอความช่วยเหลือ เธอช่วยฉันด้วยนะ อยากมาดีๆนะ แต่กูมาได้เท่านี้ แต่ไอคนที่รับการขอความช่วยเหลือนี่มันจะตายตกไปตามกันนะครับเจอสภาพเหลือตาอ้าปากอย่างนั้นเขาไม่เข้าใจหรอกเฮ้ยผมอะผมเคยเคยได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะมากกับการที่ใครบางคนเจอดวงวิญญาณที่มาลักษณะเละๆเทะๆพี่หม่อม จะเชื่อไหมว่าผมเนี่ยตั้งแต่เด็กอะผมไม่เคยเจออะไรมาลักษณะเละเทะจนจนดูไม่ไหวขนาดนี้เลยนะใช่ครับ